หัวข้อนี้นะครับ ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในยุคใหม่ มีทฤษฎีอะไรบ้างนั้น เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับ learning theory เนี่ยคืออะไร ทฤษฎีการเรียนรู้หรือว่า learning theory เนี่ยเป็นกลุ่มของประสบการณ์นะครับ ที่ใช้ในการอธิบายเรื่องของว่าแต่ละคนนั้นเรียนรู้ได้อย่างไงนะครับ แล้วก็อธิบายว่าถ้าเราจะได้มาซึ่งความรู้หรือทักษะใหม่ ๆ นั้น มันเกิดขึ้นได้อย่างไร สิ่งทั้งหมดเนี่ย อธิบายในส่วนที่เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญสำคัญในทางการศึกษาที่เรานำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 ทฤษฎีด้วยกัน ทฤษฎีแรกคือทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมนะครับ ทฤษฎีที่ 2 ก็คือกลุ่มของผู้ที่ปัญญานิยม และทฤษฎีที่ 3 คือกลุ่ม constructivist นะครับ ผมจะอธิบายในส่วน 2 ทฤษฎีหลักนะครับที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของการออกแบบการเรียนรู้ สำหรับการเรียนรู้ในยุคใหม่ก็คือกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมและก็กลุ่มของคอนสตรักติวิสต์ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมนะครับหรือเราเรียกว่า information processing theory ทฤษฎีนี้จะอธิบายเรื่องของกระบวนการประมวลสารสนเทศในสมองของคนนะครับว่าตั้งแต่ที่เรารับข้อมูลเข้าไป ผ่านเซนซอรี่เมมโมรีผ่านช็อตเทอร์มเมมโมรีและเข้าไปเก็บไว้ในความจำระยะยาวหรือที่ว่า l องเทอร์มเมมโมรีนั้นมีโปรเซสอย่างไรบ้าง การเรียนรู้ในทฤษฎีนี้จะอธิบายในฐานของกระบวนการทางปัญญาเป็นหลักนะครับเช่นกระบวนการคิดกระบวนการรับรู้การทำความเข้าใจทั้งหลาย จะถูกอธิบายในทฤษฎีนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับ ผมจะขออนุญาตนำเสนออภาพ แผนภูมิแสดงกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมนะครับ จะเห็นว่าเมื่อเราได้เรียนรู้หรือเผชิญกับสารสนเทศทั้งหลายนะครับหน่วยรับความรู้อันแรกก็คือส่วนที่เรียกว่า sensory register นะครับ จะเป็นหน่วยที่รับข้อมูลทั้งหลายที่เราเผชิญเนี้ยเอาเข้าไปนะครับ รับเข้าไปทางไหนครับ รับเข้าไปทางบันทึกผัสสะทั้งหลายได้แก่ การมองเห็นก็คือผ่านทางสายตา การได้ยินก็เป็นซาวเป็นเสียงผ่านเข้าไปทางหู หรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสทั้งหลายนะครับตรงนี้จะถูก select เข้าไป แต่ว่าเวลาที่เรามองหรือเรารับสัมผัสเราจะรับสัมผัสทุกสิ่งอย่างที่เราเผชิญ แต่เราไม่สามารถที่จะ select ทุกเรื่องเข้าไป เรื่องที่เราจะ select เข้าไปนั้น เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักหรือคุ้นเคยเท่านั้นนะครับพอผ่านกระบวนการนี้แล้วก็จะเข้าไปสู่ในกระบวนการที่เรียกว่า working memory หรือความจำขณะทำงาน กระบวนการเรียนรู้กระบวนการคิดเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละครับ โดยที่ผู้เรียนเนี่ยจะพยายามสร้างรูปแบบการทำความเข้าใจ หรือสิ่งแทนความรู้จากสิ่งที่เราได้รับเข้าไปนั้น เป็นความเข้าใจของตัวเองขึ้นมา ผ่านการจัดระเบียบนะครับ อย่างเป็นระบบนะครับ เมื่อจัดเป็นระบบแล้ว เราก็จะบันทึกเข้าไปในความจำระยะยาว ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการ encode นะครับ เราก็ encode เข้าไป คือการเข้ารหัสนั่นเองนะฮะ เหมือนก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกระบวนการ encode ตรงนี้ก็เหมือนกับการเราซิปไฟล์เข้าไปนะครับ เนื่องจากว่าใน working memory หรือความจำของคนเรานั้นมันมีข้อจำกัด หรือมี capacity อยู่นั่นเองนะครับ เราไม่สามารถที่จะเก็บได้หมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไปเก็บในลองเทอมเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องเข้ารหัสเข้าไปนะครับ เมื่อเวลาที่เราจะเอามาใช้งานนั้น เราก็จะแตกไฟล์ออกมา หรืออันซิปหรือที่เรียกว่าดีโคดออกมา แล้วก็เอามาใช้ในการเรียนรู้หรือการทำความเข้าใจนะครับ ทฤษฎีนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลย ครับ เรา เอามาเป็นพื้นฐานในการในเรื่องของการออกแบบตัวคอนเทนต์ การจัดระบบเนื้อหา จัดระบบข้อมูลอย่างเป็นระเบียบนะครับ เพราะว่าจากการวิจัยเนี่ยเขา พบว่าถ้าข้อมูลไหนที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยไม่รู้จักมาก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ยาก เป็นเนื้อหาที่ทำความเข้าใจอย่างยาก เช่น พวกคณิตศาสตร์ พวกอะไรที่มันเป็นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเหล่านั้น ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญาที่เรียกว่า cognitive load ค่อนข้างมากนะครับพอโหลดมากๆเข้ามาก ๆเข้า เรื่องก็ยากเข้ายากเข้า ก็ไม่สามารถที่จะ memory เข้าไปในลองเทอมได้ เพราะฉะนั้นการออกแบบ ส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะทำความเข้าใจโดยบันทึกสารสนเทศเข้าไปสู่หน่วยความจำได้อย่างง่ายนะครับ ทฤษฎีที่ 2 ก็คือเรื่องของการสร้างความรู้หรือ constructivist นะครับ Cognitive อธิบายเรื่องของการ Memory ข้อมูลในสมองในขณะที่ Constructivist อธิบายว่าเราจะสร้างความเข้าใจขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ Constructivist กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มของ Cognitive Constructivist เนี่ยอธิบายว่า การสร้างความรู้นั้นเกิดจากการที่ต้องกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาให้เสียสมดุลคำถามก็คือว่าอะไรล่ะที่จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเสียสมดุล แน่นอนครับก็คือตัวที่เรียกว่า สถานการณ์ปัญหา สถานการณ์ปัญหานี่แหละครับ จะเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้น โครงสร้างทางปัญญา ให้เกิดความขัดแย้งหรือความสงสัยนะครับ แล้วผู้เรียนก็จะพยายามปรับเข้าสู่สมดุลทางปัญญา ด้วย 2 กระบวนการก็คือกระบวนการ assimilation ก็คือการดูดซึมถ้าประสบการณ์ใหม่นั้นสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมที่เรามีอยู่ เราก็จะสามารถดูดเข้าไปได้ทันที หากแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เราเผชิญ มันไม่สามารถที่จะแมทชิ่งกับสิ่งเดิมที่อยู่ในโครงสร้างทางปัญญาของเราได้ ก็จะไม่สามารถที่จะดูดซึมได้ เราต้องทำการปรับโครงสร้าง แล้วก็จะเกิดการสร้างความรู้ขึ้นมา จากพื้นฐานนี้เราก็จะไปออกแบบเป็นการสร้างเป็นสถานการณ์ปัญหาและก็แหล่งเรียนรู้นะครับ ทฤษฎีที่ 2 ในกลุ่มของ constructivist ก็คือ social constructivist หรือการสร้างความรู้เชิงสังคมวิกอสกี้ได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจครับว่า การสร้างความรู้นั้นเกิดจากการที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เมื่อเวลาที่เราได้พูดคุยกับบุคคลอื่นเนี่ยมันจะทำให้ประสบการณ์ของเราเนี่ยถูกถ่ายทอดและขยายออกไปจากเดิม อย่างเช่น เวลาที่เรามีปัญหาเราก็ไปสอบถามกับคนอื่นๆ เราจะทำให้เราเกิดมุมมอง และขยายโครงสร้างทางปัญญาขึ้นมา ส่วนที่ 2 ก็คือเรื่องของภาษาสังคมวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้แหละครับก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ความรู้ของเรานั้นสร้างแล้วอย่างมีความหมาย เราจะเห็นนะครับว่าแม้เราจะเก่งขนาดไหน แต่ถ้าเราไม่สามารถจะเข้าใจภาษาที่แตกต่างได้ เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างความรู้นั้นขึ้นมาได้ หรือวัฒนธรรมที่เราในสังคมที่เราอาศัยอยู่ก็ล้วนแล้วแต่มีองค์ความรู้นั้นฝังอยู่ เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรม ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสร้างความรู้ขึ้นมาได้ จากหลักการนี้ก็นำมาสู่ในเรื่องของการออกแบบเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ การออกแบบเป็นฐานการช่วยเหลือ หรือการโค้ชเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ในหลักของ constructivist นะครับจากทฤษฎีลงสู่การปฏิบัตินะครับ ดังเช่นที่ constructivist อธิบายว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้ลงสู่การแก้ปัญหา จากทฤษฎีนี้ นะครับหรือหลักการเนี้ยเราก็มานำมาสู่การออกแบบโดย การที่เราจะต้องจัดเตรียมให้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพจริง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา แล้วก็นำมาเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากหลักการที่บอกว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านการมีปฏิสัมพันธ์จากผู้อื่น ตรงนี้เราก็ต้องจัดเตรียมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม หรือกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มนะครับ และก็จากหลักการที่ว่า การสร้างความรู้สามารถสร้างขึ้นด้วยการที่ผู้เรียนได้มีกระบวนการผ่านการฝึกหัดกับบุคคลอื่น เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปประยุกต์ในชั้นเรียนของเราหรือการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้เราต้องให้โมเดล ที่เป็นตัวโมเดลที่ดีโมเดลที่เป็นตัวอย่าง เพื่อที่จะไกล้กระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการสร้างความรู้ ตลอดจนกระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจ ก่อนที่เราจะที่เราจะไปออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ